ะครับสุดท้ายนะครับการเป็นผู้นำนะครับหรือภาวะของความสร้างความเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับหนึ่งต้องมีการวางแผนเราจะเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวนี่ต้องวางแผนทุกครั้งนะครับที่จะออกรบไม่มีการอยู่ดีๆ แล้วมาสั่งทหารให้ออกไปรบเลยนะครับตามอารมณ์ไม่มีนะครับพระองค์จะทรงคิดรอบคอบใช้สติสัพพัญญะในการวิเคราะห์กองทัพของศัตรูยกมา ทางไหนแบบไหนกำลังพลเท่าไหร่ใครยกมา แล้วต้องให้ใครแต่งทัพขึ้นไปรอรับแล้วก็แบ่งเป็นกิจทัพดักรอตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น มีการวางแผนหมดเลยนะครับสองการจัดการองค์กรนะครับสิ่งแรกที่พระองค์กลับมานะครับหลังจากประกาศเอกราชที่เมืองแขงพระองค์ทรงทำการเทครัวหัวเมืองเหนือ ลงมาที่กรุงศรีหมดเลยนะครับเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเป็นการนะครับหยุดยั้งการเดินทัพของ พม่าที่จะลงมาจากทางเมืองเหนือนะครับสก็คือเพื่อที่จะเอานะครับประชากรจากหัวเมืองเหนือเนี่ยมาช่วยกันนะครับ ป้องกันพระนครนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเดินทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าหัวเมืองเหนือทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองล้างนะครับ เมื่อกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ มาถึงปรากฏว่าเป็นเมืองล้างนะครับ ไม่สามารถหาสเสบียงอาหารได้ก็เลยต้องตั้งทัพไว้ก่อน เพื่อรอสเสบียงมาจากทางเมืองเชียงใหม่แล้วก็หัวเมืองเงี้ยวทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงจัดการ องค์กรภายในให้เข้มแข็ง แล้วก็ให้รัดกลุ่มซะก่อนนะครับ ส่วนที่ 3 การนำแน่นอน ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ทรงเป็นผู้นำกองทัพอย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกสมรภูมิรบนะครับที่พระองค์อยู่ในพระองค์จะทรงบัญชาการ แล้วก็ทรงออกหน้านำทัพอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเหตุการณ์นะครับพระแสงดาบข้าบค่ายนะครับหรือเหตุการณ์ในการสังหารลักไวทมูนี่พระองค์ทรงควบม้าในการที่จะ นำหน้าของเหล่าขุนพลขุนศึกด้วยซ้ำไปนะครับ 4. การควบคุมนะครับแน่นอนว่าเพราะว่าความเป็นผู้นำจะนำพาองค์กรไปได้ดีต้องมีการควบคุมนะครับ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำลังคนควบคุมราชทรัพย์ควบคุมพื้นที่ต่างๆนะครับ เราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นมีการควบคุมที่รัดกุม ถือว่าพระราชองค์การ หรือพระราชดำรัสของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนไม่ได้นะครับ ใครฝ่าฝืนพระราชองค์การของพระองค์เนี่ย มีโทษถึงประหารนะครับครับและนี่ก็เป็นนะครับจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังการเป็นภาวะผู้นำของสมเด็จพระนเรศวรที่ทำให้พระองค์นั้นสามารถที่จะ ลบชนะข้าศึกโดยเฉพาะพม่าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนทำให้สุดท้ายแล้วพม่าเนี่ยกลับมาเกรงกลัว พระราชอำนาจของพระองค์นะครับแล้วก็ทำให้ราชสำนักกรุงศรีสงบร่มเย็นนะครับปราปราศจากการลุกลานจากศัตรูภายนอกโดยเฉพาะพม่าเนี่ยมาอีก 150 กว่าปี